เอาแล้วกีดดัง ๆกีดดัง ๆ ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว วิดีโอ วิดีโอ ถ่ายเป็น วิดีโอ วิดีโอ วิดีโอ นะจ๊ะวิดีโอ นะจ๊ะเราสู้เต็มที่ มาแล้วกระดึบกระดึบมันขึ้นยาก เดี๋ยวหลานก็ ไปไงวะเนี่ย เป็นวิดีโอครับวิดีโอไม่ต้องตั้งท่าวิดีโอ ไม่พลาดอยู่แล้วครับเนี่ยหนังอะไรไปเนี่ยเดินเดินผ่านไปได้ไหมขอได้ได้ไหมครับกล้องมีกันน้ำเลยนะเล่นตรงนี้สนุกอ่ะพอแล้ว ถ่ายรูปเอาดีมันล้น เด็กเียแบบนี้แหละ ไป ไปเลยใหญ่เด็กเที่ยไ้ดักใหญ่ใหญ่เดินช้าจะตรงไปได้เลยไปได้เลย ไปดิเริ่มไปได้เลยด้วยความรวดเร็ว ไปด้วยความรวดเร็ว ถ่ายวิดีโอครับไม่ได้ถ่ายรูป วิดีโอนะจ๊ะไม่พลาดทุกช็อต ถ่ายอยู่ครับไม่ไม่ต้องไปได้เลยถ่ายวิดีโอ ถ่ายวิดีโอไปได้เลย ไม่พลาด ไม่รอดไม่รอดไม่รอด เป็นวิดีโอแล้วครับลงนี่นี่นี่ไม่รอดครับอ้าวไม่รอดครับเห็นไหมตัวไปตัวเปล่ายังไม่รอดเลย เราของเต็มมือจะรอดได้อย่างไร นี่ครับตัวเปล่า ตัวเปล่าไปแล้วครับ ค่อยๆค่อยๆ รอดครับค่อยๆ โอ้โหรอดเลย ถ้าไปค่อย ๆ รอดครับ แต่ถ้าวิ่งเนี่ย ไม่แน่ครับเออโอ้เบืออทีพครับมืออาีพรอดครับ เป็นไงครับลอยคออยู่ในน้ำเจ็ดวันเป็นไงครับกินข้าวมาหรือยังครับเนี่ย โอ้โหยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับ หนีมาจากฝั่งพม่าครับ หนีมาจากพม่าครับเนี่ย โอ้โห ไม่รอดครับลักลอบผ่านด่านมาครับ โอผพันด่านมา นะ มาหางานทำที่นี่นะมือนันมาแล้วครับ โอ้โห มาแล้วครับ สาวน้อยตกน้ำหรือเปล่าครับ สาวน้อยรอดครับ สาวน้อยไม่ตกน้ำครับ โอ้โห สาวน้อยขานมาเลยครับขานมา สาวน้อยเรามาดูสาวน้อยตกน้ำครับ จะตกน้ำหรือเปล่าสาวน้อยตกน้ำสาวน้อยรอดแล้วครับโอ้ด้วยครับ ครับ่ายรอบนึงหืถ่ายรอบนึงทั้งแม่นทั้งเอง นอนนอนนอนชอบปีนป่าย เรียบร้อยเรียบร้อยเอาอกรอบต้องฟ้าไอ้นี่้องฟ้าขอให้แข่งใจหน่อยไปเลยค่ะที่เหลือหมดเลยอ้าไปเลยจะรอดหรือเปล่า จะรอดหรือเปล่า พม่าเรา โอ้โหโโหโโหโหโอ้โห แข่งขันเกม ปรากฏว่ามาตกตกน้ำตาตอนใกล้ถึงโอ้โห เกือบแล้วเกือบรอด เกือบรอด เกือบรอด ไปเลย วิ่งวิ่งวิ่งจะรอดวิ่งได้เลยวิ่งอย่างเสือ นี่นะครับ เย็นมากครับ ท้องฟ้ากำลังเป็นสีครามครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับเมื่อกี้มีลุงกินน้ำแต่เราถ่ายไว้ไม่ได้ครับ เพราะว่าระอองฝนเยอะ เก็บกล้องไปแล้วเลยลืมเก็บลุงกินน้ำก็มาถ่ายคน คนกินน้ำเหมือนกันครับ คนกินน้ำครับคนตกน้ำไปหลายอุดครับโดนกินน้ำไปหลายตึกเลย เข้าแล้วออกไม่ได้ด้วย ต้องให้ครบองสองเดี๋ยวดูก่อนเอาคลิปก่อนเข้ายากนี่เลยถ้าใครอยากดูคนเล่นน้ำก็มาพักนี่เลยครับ นั่งดูคนอื่นเล่นน้ำไป แต่ถ้าตัวเองอยากเล่นน้ำก็ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะครับเขาบังคับ เพื่อชูชีพนะครับ ต้องใส่ทุกคนนี่ครับจะรอดไหมเนี่ยเขามีเรือเขามีเรืออะไรเรือไวกิ้งเหรอเรืออะไรนี่มีเรืออย่างนี้ด้วยนะครับ เรือโครงเครงคล้ายๆเรือไวกิ้งครับ แต่เป็นไวกิ้งน้ำครับ นี่คือเขาเอาอเขาห้าม ของใช้โลหะติดตัวไป เพราะว่ามันจะทิ่มแทง ทิ่มแทง อันนี้มันเป็น อะไรนะ ลูกโป่งพลาสติกหรืออะไรเนี่ย แทงไปรั่วเลยครับ พอรั่วแล้วก็ ต้มน้ำครับ เขาจึงห้ามเอาโลหะเข็มขัดหัวเข็มขัดหรืออะไรที่เป็นโลหะนะครับ ห้ามนำติดตัวไป มีโกนห้ามเลย นี่นะครับดูซิจะ รอดไหมคู่นี้รอดไหมรอด รอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าไม่ รอดครับว่ายน้ำไปดีกว่าครับ อ้าไม่มีเหยื่อมาแล้ว เหยื่อไม่มาแล้วเนี่ยถ้าเหยื่อมาแล้วเดี๋ยวเราต้องถ่ายเหยื่อก่อนครับรอดอุโมงค์น้ำมาก่อนที่นี่เขาเรียกอุโมงค์น้ำครับ นี่นะครับ เห็นเราเราเรารอดอุโมงค์มาครับต้องรอดอุโมงค์น้ำมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ นี่นะครับโอ้โห ไปคนเดียวรอดครับ ไปเป็นคู่ไม่รอดครับนี่ครับโอ้โหรอดครับแต่ทุลักทุเลหน่อยนะครับเนี่ยไปอย่างทุลักทุเลนะครับแต่รอดนอนเลยกินปายกัน มวยอะไรกันมาไม่เนี่ยนะโอ้นั่นเรือครับ โอ้โห วิทวัดตกเรือกันแล้วครับโอ้โหวิ่งอ่านคนก็จะถึงเส้นชัยแล้วครับ เส้นชัยอยู่ที่โน่นครับเนี่ย แต่นี่แวะเล่นกันก่อนครับ กว่าถึงเส้นชัย เข้าลอดอุโมงค์น้ำมาแล้วก็ไปตามทางเดินนี้นะครับ ทางเดินวิบาก ก็ใครไม่แน่จริงก็ ตกน้ำไปครับบแล้วก็ค่อยขานขึ้นไปเนี่ยขานขึ้นไปบนน้ำค่อยขึ้นกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปครับขวานขึ้นมาได้ ก็ไปเล่นกันตรงโน้นอักนั้นก็มาขึ้นตรงนี้แล้วดนี้ผมให้ปีนส่วนพวกนั้นก็ ขึ้นมาครับ พวกพวกที่ยังไม่ได้ล่องแพพวกจะมาล่องแพรอบห้าหมื่ ห้าโมงเย็นรอบเย็นรอบสุดท้าย ส่วนนี้คือพวกที่ล่องมาเรียบร้อยแล้วก็มาต่อที่นี่ครับ ยังไม่กลับขึ้นฝั่งครับ ยังเล่นของเล่นไม่หมด ส่วนอุโมงค์ยักษ์ มงคลก็กลับไปแล้วครับ ไม่ลง รอดอุโมงมา ก็มาไปเล่นต่อยืบยืบ โอ้โหอยู่นั่นนะครับดี๋ยว้ก่อน หกวอนจะพ้นนี่นี่หนูหนูว่าทางลัดเลยไม่เจอแบบว่ายไปเหรอไอ้คนนั้นที่เด็กข้างบนเลยข้างบนข้างบนเลยแล้วก็ว่ายไปคนนั้นไ่ใช่คนนู้นก็ตายตายอยู่ตรงนู้นที่ยังที่ตายใสนี้เลยเหนื่อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วเหรอเออเจอเนี่ย